การดูแลอารักขาต้นข้าว การดูแลอารักขาต้นข้าวที่ดีที่สุด คือการเอาใจใส่แปลงนาหมั่นออกสำรวจและสังเกตลักษณะความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เพื่อหาสาเหตุและวิธีรักษาต้นข้าวของเราต่อไป แต่หากเกษตรกรเตรียมดินตามขั้นตอนดีแล้ว เมล็ดพันธุ์ก็ถูกเตรียมอย่างดีแล้ว ต้นข้าวจะมีความสมบูรณ์แข็งแรง และมีภูมิต้านทานโรคภัยต่างๆ ได้เองโดยธรรมชาติ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องโรคและแมลงมากนัก